ค่ะหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของสังคมไทยสู่อาเซียน เป็นหัวข้อที่อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดนะคะว่า เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน ซึ่งมันเป็นทั้งโอกาสนะคะคือมันเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนในประเทศนะคะในขณะเดียวกันมันก็เป็นความท้าทายหรือมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยเฝ้าระวัง หากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะทำให้เราลองได้คิดหรือว่าได้ลองตระหนักดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนที่กำลังจะค่อยๆ เข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างและเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตัวเราเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะ หัวข้อย่อยหัวข้อแรกนะคะเราจะพูดเรื่องของสังคมไทยสูอาเซียนโอกาสและความท้าทาย ก็จะลองดูในภาพกว้างนะคะว่าถ้าเราลองมองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจากการที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมีอยู่3เสาหลักเหมือนที่เราได้เรียนกันไปในหัวข้อแรกเนี่ยนะคะแต่ละด้านหรือว่าแต่ละเสาหรือว่าแต่ละประชาคมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มันจะกระทบต่อเราอย่างไร อันแรกที่จะพูดนะคะเป็นเรื่องของอการเมืองและความมั่นคงนะคะก็จะอยู่ในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะทีนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ย ก็หวังที่อยากจะให้อาเซียนเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วก็ดูแลเสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยของทุกชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในภูมิภาคอาเซียนด้วยการที่ร่วมมือกันที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงดังกล่าว ประชาคมการเมืองและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยมันก็มีการวางแผนแม่บทออกมานะคะซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวเนี่ย เราก็อาจจะได้ศึกษากันไปแล้วบ้างนะคะ แต่ถ้าจะให้มองว่ามันมีข้อดีหรือมันมีโอกาส มันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แก่พวกเราอย่างไรเนี่ย มันก็พอจะพูดได้คร่าวๆนะคะอะอย่างเช่นข้อดีของมันเนี่ย มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของการเกิดความสงบสันติในภูมิภาคมากขึ้น เพราะว่ามันจะมีสถาบันที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนา ความมั่นคงในระดับภูมิภาคนะฮะแทนที่มันจะต้องตกไปอยู่เป็นภาระของแต่ละชาติแต่ละประเทศ ซึ่งมีกำลังทรัพยากรหรือว่ากำลังคนกำลังเงินที่ไม่พร้อมไม่เพียงพอแตกต่างกันเนี่ยนะฮะแต่พอรวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะช่วยเหลือกัน เพื่อที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคได้นะฮะรวมถึงประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยยังอยากที่จะให้ เกิดการมีกลไกที่จะทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีการระงับข้อพิพาทได้อย่างมีมีสันตินะคะอย่างเช่นที่เราคุยกันไปเรื่องของความรู้สึก ที่เราทะเลาะบอกแว้งกันเกี่ยวกับเขาพระวิหารเนี่ยนะฮะอาเซียนก็พยายามที่จะเข้ามาดูว่าจะระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรนะฮะอันนี้ก็คือการพัฒนากลไกอันนี้แม้ว่าตอนที่มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่ออตอนที่เราทะเลาะกับกัมพูชาเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพมากนะคะ มันก็จะมีคนล้อว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแต่มันเป็นความตั้งใจหรือว่าความต้องการของประชาคมอาเซียนในอนาคตว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้ภูมิภาค เองแต่ละประเทศเองเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันได้อย่างสันติ คือไม่ทะเลาะกัน ไม่สู้รบกันนะคะเเรื่องของความมั่นคงและการเมืองเนี่ยยังรวมถึงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย แล้วก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศในอาเซียนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็ทำให้พลเมืองของแต่ละชาติเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจากการที่มีสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองนะคะรวมทั้ง ึ่งมีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งผลประโยชน์เนี่ยมันจะตกไปกับพลเมืองแต่ละชาตินะคะคือเเราก็หมายถึงอาเซียนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกชาติเนี่ยมีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันก็ยังรวมไปถึงความพยายามที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ หมายถึงแต่ละรัฐบาลเนี่ยควรจะสามารถที่จะตรวจสอบได้จากประชาชน โดยการปฏิบัติงานที่มีธรรมพิบาลนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลบวกที่ประชาคมความมั่นคงและการเมืองจะพยายามทำให้เกิดนะคะแต่ในขณะเดียวกัน ในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเนี่ย พอรวมเป็นประชาคมอาเซียนปุ๊บเนี่ยมันก็มีความท้าทายบางอย่าง ซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่เรารวมเป็นประชาคมนั่นแหละนะคะความท้าทายที่ว่านี่คืออะไรบ้างนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่น เรื่องของพอเรารวมกันเป็นประชาคมแล้ว การเข้าออกพรมแดนมันก็ทำได้ง่ายขึ้น พอทำได้ง่ายขึ้นมันก็นำไปสู่เรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มันจะเกิดขึ้น ได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนย้ายผู้คนกันอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละประเทศเนี่ยเปิดที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนนะคะซึ่งการที่จะเกิดประชาคมแบบไร้พรมแดนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในหัวข้อต่อไปนะคะแต่ อันนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่เราจะต้องดู อย่างเช่น เรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของการลักลอบการค้ามนุษย์นะคะการค้าอาวุธเถื่อนนะคะการค้ายาเสพติดหรือสารตั้งต้นยาเสพติด รวมถึงการที่คนเนี่ยลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเรื่องของอการเมืองและความมั่นคงที่จะต้องพูดที่จะต้องคิดถึงเวลาที่เรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะรวมทั้งแล้วเราจะทำอย่างไรกับแต่ละประเทศที่มันมีช่องว่างการพัฒนาที่ต่างกันซึ่ง มันสัมพันธ์กับเรื่องความมั่นคงของแต่ละชาติไหมนะคะสัมพันธ์ตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราได้บทเรียนจากสาภาพยุโรปใช่ไหมคะความช่องว่างที่มันต่างกันมาก ระหว่างประเทศในยุโรปเนี่ยนะคะมีบางประเทศที่กำลังจะล้มละลาย มีวิกฤตทางการเงินอย่างเช่นกรีซนะคะบางประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง ก็ต้องอุ้มชูประเทศที่มีการพัฒนาต่ำกว่า อันนี้จะทำอย่างไรที่เราจะทำให้รักษาสมดุลของ ความแตกต่างกันของประเทศเหล่านี้ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองของอการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะประเด็นต่อไปเป็นแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจ มันมีอะไรที่มันเป็นด้านลบและด้านบวกนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เหมือนที่เรารู้นะคะเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่ เราวางแผนกันไว้นานนะคะว่าเราอยากจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนหน้าอื่นๆด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ พอมันรวมกันเป็นภูมิภาคใหญ่เนี่ยเราเห็นชัดว่ามันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกชาติในอาเซียนเนี่ยได้มากกว่า ที่จะอยู่กันเป็นประเทศเดียว เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยค้าขายระหว่างกันมากขึ้น ไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้น รวมถึงมีการรวมกันเป็นตลาดที่มีฐานผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน หรือการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์หรือว่าจุดหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในด้านบวกนะคะก็คือว่าการที่เราสามารถทำการค้าในภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยที่ไม่มีเรื่องของกำแพงภาษีไม่มีเรื่องของธรรมเนียมศุลกากร อันนี้เนี่ยทำทำให้เราเกิดประโยชน์ในการค้าคือเราสามารถที่จะค้าขายได้กับคนอื่นได้อย่างง่ายดายขึ้น ซึ่งไอ้ข้อดีด้านนี้เนี่ยในทางกลับกัน ประเทศอื่นมันก็มีข้อดี เช่นนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง เช่นเดียวกันก็คือประเทศอื่นก็มาค้าขายกับเราได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือเรื่องของการค้า ในขณะเดียวกันตลาดการพูดถึงตลาดที่มันขยายใหญ่ขึ้นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะค้าขายคือเอาของไปขายให้คนได้มากขึ้น จากเดิมเนี่ยฐานตลาดของเรายิ่งมีเยอะขึ้นเนี่ยผลกำไรก็มากขึ้นนะคะมีทางเลือกมากขึ้น แต่ตลาดที่มันอยู่เฉพาะในประเทศเนี่ยมันเล็ก แต่พอรวมกันปุ๊บเป็นอาเซียนปุ๊บเนี่ยตลาดที่ใหญ่ มันเปิดโอกาสให้ทั้งกับผู้บริโภคและผู้ผลิตที่จะมีทางเลือกในการที่จะซื้อสินค้าหรือขายสินค้านะฮะในขณะเดียวกัน ผลบวกอีกประการหนึ่งพอเรารวมกันเป็นภูมิภาคเป็นประชาคมอาเซียน มันก็ทำให้เรามีแรงต่อรองที่จะไปต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ หรือการต่อรองในเวทีระดับโลกเนี่ยก็เยอะขึ้นนะคะเพราะมันหมายถึงการรวมเอาประชากร แล้วก็รวมเอาดินแดนที่มีจำนวนที่มั่นมากกว่าประเทศเดียวเข้าไว้ด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้คือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีความท้าทายถ้าเราจะต้องแข่งขันในเรื่องของเศรษฐกิจ เราก็เจอความท้าทายในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการผลิตและการบริการที่เราจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนะฮะพอไปแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยภาคธุรกิจที่จะแข่งขันไม่ได้ก็คือธุรกิจขนาดเล็กนะฮะธุรกิจขนาดเล็ก พอจะต้องไปต่อสู้กับคู่แข่งที่มันมาจากหลายชาตินะฮะมันก็อาจจะทำให้ เสียความสามารถในการแข่งขันหรือเราอาจจะไม่มีธุรกิจขนาดเล็กไปเลยนะคะมันมีการคาดการณ์ว่า ธุรกิจขนาดเล็กที่เราจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่ามันมีคู่แข่งที่มันมีตลาดธุรกิจขนาดใหญ่กว่า ก็คือธุรกิจอย่างเช่นยางพารานะคะซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ครองตลาดนะคะมะพร้าว กาแฟรวมถึงน้ำมันปาล์มซึ่งเรามีธุรกิจแต่เราจะแข่งกับประเทศอื่นในอาเซียนไม่ได้นะคะ แต่เราก็มีจุดแข็งเช่นเดียวกันนะคะอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยจะได้รับผลดีก็คือเราจะแข่งกับเขาได้และเราจะกลายเป็นประเทศที่ได้รับเงินได้รับการซื้อขายสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นกำไรกลับขึ้นมานะคะเพราะว่าจะไม่มีใครแข่งกับเราได้ เพราะเราจะขายได้กว้างขึ้นไอ้สินค้าที่น่าจะได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ อาหารสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปรวมถึงวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเราเนี่ยได้เปรียบนะคะรวมถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่แรงงานฝีมือของไทยเนี่ยน่าจะสามารถที่จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนนะคะ